ดมไม่มีจะให้ทรายเลยไม่ใช่หัวหน้านี่ไม่ใช่หัวหน้านี่อยังไม่มาหรอจ๊ะ ไปทุกดูก็ไปทุกเลยเหรอใจยุ่งกันอยู่ปีตกสักพักก็ได้ เดี๋ยวพี่นึกเนื้อแป๊บนึงม่วนหลายเด้ ต่อครับรักซิ่งตอะไรเป็นไงนะนี่ตราสามโบนัสสีขาวด้วยกัน สีดำแล้วก็ขาวฮะดำแดลขาว ห้าก็ยังรู้ว่าใจปากกาหัวใจโคตรช้ำทุกเร่